คขารู้จักวีทูเบอร์ถามมาต่อไปยศงั้นได้เลยนะ เซโนสี่ชื่ออะไรคะมิคาสุกิโซระชื่อเล่นล่ะโซระเป็นวีทูเบอร์แบบไหนงั้นหรอ วิชวลเกมเมอร์เอาแต่เล่นเกมทั้งวันวันเกิดล่ะสี่กรกฎาอายุล่ะ ไม่บอก เพชรของคุณล่ะผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์สูงเท่าไหร่เหรอร้อยเจ็ดสิบสามอยู่ที่ไหนเหรอ บ้านฉันเอง จุดเด่นล่ะคะ ขับรถเก่งมาก ในในก็ลองพากเสียงที่สิมาสนุกกันเถอะพี่ครับ และที่ไหนเหรอยูทูบก็ไทยพูดอะไร คนนี้ชื่อว่ามินาซังตอนจากร้านล่ะคะแต่โยนารามินาซังโอชิมะล่ะนักการและบริษัทไลฟ์ล่ะโซล่าเอซีจีไลฟ์แฟนอาร์ตล่ะโซล่าเอซีจีเอฟเอแฟนเนมล่ะคะเช้ามิติเวลา สีที่ชอบล่ะคะ สีฟ้าครามของที่ชอบล่ะ อยู่ใกล้ๆเนี่ยแหละถนัดอะไรอย่างนั้นเหรอ ขับรถไง ลองบอกรักสักหน่อยได้มอยากให้ผมบอกรักมีอะไรมาแลกล่ะ ชอบทานอะไรเหรอคะ ไอศกรีม ชอบดื่มอะไรเหรอ โคล่าชอบมังงะแนวไหน โชเนนจัมแนวอนิเมะล่ะกันนะเบเกมสุดรักคิงดอม m h e a r เพลงที่ชอบล่ะบัตเตอร์ไฟไม่ชอบอะไรเหรอ ของเผ็ดเนับถือใครอยู่คุณคิริวโคอคอตลอดไป ความฝันของเธอล่ะหนึ่งล้าน ี้ช่วยเพื่ออะไรสักหน่อยนะ ขอบคุณทุกท่านที่กำลังชมคลิปนี้ หวังว่าจะสนุกกันนะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามชมสำหรับวันนี้อาริกาโตกุไซมาเซโยนารามินาซังจบแล้ว